มาแล้วครับอุ้ยบนสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับดินพัชรประพลแล้วก็น้องอุบลนนะเออวันนี้มาเจอกันค่ำๆนะครับกับช่อง Cat Zone Thailand นะครับเป็นช่องแมวที่ดินเพิ่งเปิดมาใหม่นะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือว่าโควิด -19 โควิด -19 ที่เราเรียกกันเนี่ยเราพูดถึงคน แต่ว่าดิงก็จะมีคำถามแล้วก็เห็นหลายคนก็มีคำถามเหมือนกันนะครับ เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงที่เราเลี้ยง อย่างดินเนี่ยเลี้ยงแมวดินก็จะสงสัยว่า เอ๊ะแล้วสัตว์เลี้ยงล่ะ แล้วเราจะอยู่ใกล้ชิดกันได้หรือเปล่า เราจะดูแลเขายังไงในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดแล้วแมวเนี่ย หรือสุนัขเนี่ยติดโควิด -19 ได้หรือเปล่า วันนี้นะครับ เดี๋ยวเราต่อสายสดนะครับ เพื่อที่จะ ขอความรู้ขอข้อมูลนะครับ จากรองศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ปานเทพรัตนากร ท่านเป็นคณะบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ และสัตววิทยาประยุกต์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นะครับอ่าท่านก็จะมาให้ความรู้กับเราเดี๋ยวเราต่อสายสดนะ แล้วก็อยู่กับน้องอุบลนนะเดี๋ยวเราฟังมันด้วยกันนะครับอันนี้ต่อสายสดเลยน้องอุบลจะไปละอ่ะเดี๋ยวให้น้องไปเดินเล่นก่อน นะอ่ะต่อสายสดหมอปานเทพนะครับ อะเดี๋ยวต่อใหม่ครับ คุณผู้ชมสายไม่ว่างนะครับ ต่อสายใหม่ คุณผู้ชมสงสัยเหมือนดินไหมครับสงสัยเหมือนดินไหมครับมาพิมพ์แสดงความคิดเห็นคุยกันใต้คลิปนี้เลยนะครับอ่าต่อสายอีกรอบหนึ่งครับ สวัสดีครับคุณหมอปานเทพนะครับ อ่า คุณหมอปานเทพครับ อันนี้ดินนะครับ จากช่องแคทโซนไทยแลนด์นะครับ วันนี้ก็จะคุยกันเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงกับโควิด -19 นะครับ แล้วก็เพื่อจะเป็นความรู้ให้กับผู้ชม แล้วก็ดินเองด้วยที่มีความสงสัยนะครับ เข้าเรื่องเลยก็คือว่าแมวเนี่ย อย่างแมวที่ดินเลี้ยงเนี่ย มีโอกาสที่จะติดโควิด -19 ไหมครับก่อนอื่นก็ต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับ ว่าณปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานใด ๆแสดงว่าแมวนั้นสามารถติดโควิด -19 ได้นะครับ ไม่มีแนวที่ป่วยด้วยโรคนี้ แล้วไม่มีการแพร่มาถึงคนตรงนี้นะครับครับเนื่องจากว่าในแมวนั้นเชื้อโคโรนาไวรัสเนี่ยมันมีในสัตว์หลายชนิดอยู่แล้ว แต่มันเป็นคนละชนิดกับที่อยู่ในคนและไม่ข้ามมาถึงคน และของคนก็ไม่ได้ข้ามไปถึงแมวหรือหมานะครับแมวก็มีเชื้อโคโรนาที่ทำให้เกิดโรคช่องท้องอักเสบของเขาอยู่ ซึ่งก็ไม่ได้ติดมาที่คน ราะฉะนั้นวันนี้ไม่มีหลักฐานใดๆ แสดงว่าครับโรคโควิดยังมีเกิดขึ้นในแมวครับ อ๋อในในสัตว์เนี้ยก็จะมีไวรัสชื่อโคโรนาเหมือนกัน เพียงแต่ว่าจะคนละสายพันธุ์กับที่แพร่ระบาดอยู่ในคนตอนนี้ถูกไหมครับ มันเป็นคนละกลุ่มกันครับ แล้วมีความจำเพาะกับสัตว์แต่ละชนิดครับ อืมครับ แล้วอย่างในช่วงนี้ครับที่เรามีการรณรงค์ให้อยู่บ้านนะครับ หรือแม้กระทั่งว่าการทำความสะอาดสิ่งต่างๆ การล้างมือเนี่ยนะครับ แล้วเราต้องอยู่กับสัตว์เนี่ย เราจะมีการดูแลเขายังไงได้บ้างครับสำหรับการที่เนื่องจากเรารู้แล้วนะครับว่าณวันนี้ยังไม่มีหลักฐานใดว่าเรามีการติดเชื้อจากสัตว์มาได้ แต่เราก็เป็นห่วงในแง่ของการที่คนเรานั่นแหละที่จะไปรับเชื้อมานะครับ แล้วก็เอามาปล่อยจากสารคัดหลั่งแล้วกระเด็นกระเซ็นกระสายไปสู่สัตว์เลี้ยงของเรา จะด้วยเจตนาหรือไม่เจตนาเช่น การไปจูดนี้นะครับครับ แล้วก็ทำให้ถ้าคนที่ป่วยแล้วมีเชื้ออยู่ ก็ออกมากากน้าลายน้ำมูกก็ไปติดอยู่บนขนบนหน้าของแมวอย่างเงี้ย แล้วคนอื่นก็เอาแมวตัวนั้นแหละนะครับ ไปกอดไปจูบก็เปื้อนเราสารคัดหลั่งจากคนแรกที่ได้รับเชื้อแล้ว หลุดออกมาครับ แล้วก็ไปติดอีกคน โดยที่ไม่ได้ไปมีการ ก่อให้เกิดโรคในแมวหรือขยายพันธุ์ของเชื้อในแมวเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่จะต้องปฏิบัติก็คือถ้าในคนที่ป่วยแล้วอยู่ในบ้านที่มีสัตว์เลี้ยงก็ต้องแยกคนป่วยออกนะครับ ไม่ให้มาเลี้ยงมาเล่นสัมผัส ยุ่งกับสัตว์เลี้ยงเลยเด็ดขาด การที่มายุ่งสัมผัสก็จะมีโอกาสพาให้เกิดการปนเปื้อนเขาเรียกว่าปนเปื้อนปนเปื้อนสู่คนอื่นนะครับ เข้าใจไหมครับ เข้าใจครับ อย่างเช่นว่าเราเรา เราแล้วก็ไปแปะไปโดนคนอื่นเท้าอ่ะนะครับ่าสัตว์นะครับเพราะฉะนั้นต้องแยกไม่ให้มาเล่นกับสัตว์เลี้ยงอะไรเลยก็ไปอยู่แยกตนเองอยู่ในห้องอยู่ในพื้นที่จำกัดพื้นที่ควบคุมแม้แต่กับคนอื่นเขาไม่ไปยุ่งกับเขากับสัตว์เลี้ยงก็ไม่ต้องไปยุ่งอดออดใจไว้ก่อน แยกไว้เลย ครับผม อย่างถ้าฟังอย่างนี้แล้วก็จะเหมือนเหมือนกับสิ่งของไหมครับ ที่ว่า อ่าอย่างเช่นว่าถ้าเกิดคนที่มีเชื้อนะครับ แล้วเขาแบบไอจาม แล้วมีคนอื่นมาสัมผัสโดนสิ่งของที่มีเชื้ออยู่เนี่ยเขาก็อาจจะติดไปในลักษณะของสัตว์เนี่ยก็เป็นเช่นเดียวกันไหมครับ ว่าแบบเอ่อมีเชื้อปนเปื้อนกลายเป็นเหมือน สิ่งของชนิดหนงนะครับ อืมผมนะครับไม่ใช่คนที่เป็นเพื่อนมาแล้ว คนมาแล้วหรือแม้แต่คนที่ป่วยอยู่แล้วเขาเปาไปปนเปื้อนบนตัวสัตว์ นะครับ คนอื่นที่ไม่มีเชื้อ ไปสัมผัสไปถอดจูบนะครับครับเชื้อนั้นเข้าไปในจมูกหรือปากจะโดยไม่ตั้งใจก็ติดเชื้อได้ก็ไม่ได้หมายความว่าสัตว์นั้นป่วย ครับ อย่างนี้เราต้องเราจำเป็นไหมครับที่จะต้องใส่หน้ากากอนามัยให้กับแมวหรือสุนัขของเราเนื่องจากว่าเชื้อเนี่ยมันต้องไปกระจายอยู่ในระบบทางเดินหายใจแล้วมันถึงจะออกมา มันก็ออกมาจากการหายใจ แค่ ในสัตว์มันไม่ได้เข้าไปแล้วมันไม่เคยจำเริญเติบโตมันไม่มีเหตุผลใดที่จะต้องเอาไปครอบปากมาแมวไว้เพราะมันไม่มีการเจ็บป่วยในโลกนี้มันไม่มีการสามารถที่จะช่วยให้เชื้อโรคขยายพันธุ์ในตัวมันได้ ไม่เกี่ยวข้องกันเลยนะครับ ไม่ได้มีเหตุผลในสิ่งเหล่านี้ และไม่ได้เคยมีเหตุเกิดขึ้น ครับ ไม่มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่บอกว่ามันเกิดอย่างนั้นได้ ตะกี้นี้ที่คุณหมอปานเทพบอกนะครับ ว่าอย่างเช่นว่าอ่าถ้าเกิดว่ามีอันนี้อันนี้เสียงรถไฟนะครับ เสียงรถไฟมาอ่าถ้าเกิดว่าอย่างอย่างตะกี้ที่คุณคุณหมอปานเทพบอกว่า ถ้าเกิดอย่างเช่น คนที่เป็นเนี่ยเขาไอจามเขามีเชื้ออยู่ มันก็อาจจะไปปนเปื้อนอาจจะติดที่ขนหรือตัวของสัตว์ ทีนี้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรานอกจากการกักตัวแยกแล้วเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องอาบน้ำให้กับสุนัขและแมวของเราบ่อยๆไหมครับ คือหลักการเนี่ยมันก็คือการ นะครับ ไม่ให้จะมีโอกาสแพร่ในสิ่งที่จะนำเชื้อมาได้ ครับ ส่วนในเมื่อถ้าเรารู้ว่ามีคนป่วยนะอยู่ในบ้าน เราก็แยกสัตว์ออกไว้ถูกไหมครับครับแล้วก็อาบน้ำอะไรก็ตามปกติตามปกติแล้วเพราะเราเชื่อมั่นในการที่เราสามารถดูแลนั้นได้แต่ถ้าเกิดมันพลาดทางหลุดไปแล้วก็มาเล่นนะครับ มันก็จะต้องระมัดระวังที่สุดไปยุ่งกับสัตว์มาก แล้วรู้ว่าน้ำมกน้ำมูก มันป่วยมันเป็นแต่อยู่ไปนั้นแหละใช่ไหมครับก็ต้องมีระบบการป้องกันตัวที่ดีนั่นแสดงว่าคุณหละหลวมในการดูแลในบ้านคุณเองแล้ว อืครับ อ่ะ สุดท้ายนะครับ คุณหมอปานเทพครับ อยากจะให้ฝากถึงผู้ชมนะครับ ที่ติดตามรับชมอยู่ที่อาจจะรักสัตว์ หรือว่าเลี้ยงสัตว์ด้วย ในสถานการณ์แบบนี้ครับ อยากจะแนะนำหรือว่าอยากจะฝากอะไรถึงพวกเขารวมถึงดินด้วยครับ ครับ ก็ในการที่เรามีสัตว์เลี้ยงเนี่ยนะครับ การที่เราจะป้องกันได้ให้เขาเป็นตัวที่จะสามารถที่จะเป็นตัวที่รองรับเชื้อและก็ปนเป็นเชื้อได้เนี่ยอันแรกก็คือหมาแมวเหล่านั้นเนี่ยก็ควรจะเลี้ยงอยู่ในบ้านไม่ปล่อยปละเขาไปวิ่งเล่นทั่วไปนะครับ อันที่สองเมื่อเรากลับมาบ้านนะครับ เราอาจจะนำเชื้อเข้ามาโดยไม่ตั้งใจเพราะฉะนั้นล้างมาล้างมือทำความสะอาดเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ดีก่อนที่จะไปเล่นกับสัตว์เลี้ยงทั้งหลายแหละ นะครับอันที่สามก็คือว่าถ้าเกิดว่าในบ้านมีคนที่ต้องสงสัยหรือเป็นคนที่ถูกสั่งให้กักกันเพราะว่ามีเอ่อความน่าสงสัยหรือเป็นเอ่อโควิดก็ตามเนี่ยนะครับรบก็จะต้องมีกระบวนการที่เข้มข้นในการที่จะคุมคนเหล่านั้นไว้ ตามขั้นตอนที่เขาปฏิบัติใช่ไหมครับที่เขาบอกกันมาและ ไม่ให้เล่นหรือสัมผัสหรือซึ่งเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงเลยแยกโซนระอย่างชัดเจน นะครับ อันนั้นก็คือสิ่งที่จะช่วยให้ปลอดภัยทุกฝ่ายแล้วไม่มีเหตุผลใดที่จะทิ้งหรือปล่อยสัตว์เลี้ยงออกไปเพราะความกลัวว่าจะเป็นตัวที่จะเกิดโรคแพร่โรคขึ้นมาได้ แต่คนนั้นแหละที่จะเป็นตัวที่ทำให้แพร่โรคไปปนเปื้อนผลสัตว์และเกิดประเด็นปัญหาต่อ ครับก็ช่วยเลี้ยงช่วยกันดูแลนะครับ แล้วก็ให้ความสำคัญของการที่รักษาสุขอนามัยของทั้งคนและสัตว์และทำให้สุขภาพสัตว์นั้นแข็งแรงเสมอครับ ครับได้ความชัดเจนนะครับ แล้วก็วันนี้ขอบคุณคุณหมอปานเทพมากเลยนะครับ ที่มาให้ข้อมูลความรู้ในช่วงที่เราอาจจะสับสน หรือว่าต้องการคำตอบแบบนี้ วันนี้ชัดเจนมาก ๆ เลย วันนี้เป็นเกียรติมากครับขอบคุณที่ให้เกียรติและเดี๋ยวโอกาสหน้านะครับ ถ้าเกิดมีข้อสงสัยอะไรต่าง ๆเนี่ยอาจจะรบกวนอีกครั้งหนึ่งนะครับ ครับเรียความดีครับ ขอบคุณมากครับ สวัสดีครับ คุณหมอปานเทพนะครับ หรือว่ารองศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ปานเทพรัตนากร คณะคณะบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ และสัตววิทยาประยุกต์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นะครับ ก็เป็นผู้ที่มาให้ข้อมูลความรู้กับเรา น้องอุบลมาแล้ว นี่ ก็สรุปก็คือยังไม่มี ข้อมูลที่บ่งบอกได้นะครับ ว่าเออเนี่ยสัตว์เลี้ยงจะติดนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ตามข่าวนะครับอองค์การอนามัยโลกนะครับเขาก็ออกมาให้ข้อมูล ออกมาให้ข้อมูลที่ชัดเจนว่าไม่มีหลักฐานยืนยันนะครับ ว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยจะติดไวรัสโควิด -19 ซึ่งก็ตรงกับที่คุณหมอปานเทพบอกนะครับ เพราะฉะนั้นก็ดูแลครับที่สำคัญเลยก็คงจะเป็นเรื่องของความ สะอาดวันนี้ก็ชัดเจนคงไม่ต้องไปหาหน้ากากอนามัยมาติด เพราะเดี๋ยวน้องจะเอออึดอัดมากนะครับ นะคุณผู้ชมสามารถติดตามช่องช่องแมวแคสโซนไทยแลนด์ได้อันนี้เป็นช่องใหม่ที่เพิ่งเปิดมานะครับ วันนี้ก็ก็คงจะเห็นแบบนี้แหละสดๆไปเลยนะ เพราะว่าปกติเนี่ยปกติเนี่ยนินจะไม่ได้มาแนวแบบนี้เลยนะครับ แต่ว่าอุบลเนี่ยแมวนี่ชื่ออุบลนะมาจากที่จังหวัดอุบลราชธานีเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเดี๋ยวจะมี แนะนำนี่น้องกำลังจะกระโดดเดี๋ยวจะแนะนำอุบลนะครับแล้วก็คงจะได้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ของอุบลมาคุยมาแลกเปลี่ยนกันครับ น้องมาอยู่ได้ตั้งแต่เดือนสิงหาคมจนถึงปัจจุบันเนี่ยกันยาตุลาสศิกาธันวามกรากุมภามีนา ประมาณ 7 เดือน 7 เดือนแล้วมีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้น มากมายครับ แล้วก็ดินรู้สึกว่าเออดินอยากจะแชร์ประสบการณ์แล้วก็หลาย ๆ อย่างครับ ที่ดินเองอาจจะไม่รู้เกี่ยวกับ แมวด้วยข้อมูลบางอย่างเนี่ยเพราะฉะนั้นดินอยากจะเปิดพื้นที่ตรงนี้ เพื่อที่เราจะมาแลกเปลี่ยนพูดคุยแสดงความคิดเห็นการน้อมรับทุก ๆ ความคิดเห็นของคุณผู้ชมทุกคนนะครับ มาแนะนำถ้าเกิดว่าเออเห็น หรือว่าบางทีอาจจะมีหัวข้อสนทนา หรือว่าข้อมูลความรู้ต่างๆ ที่นำจะที่จะดินจะนำมาแลกเปลี่ยนมาพูดคุยกันนะครับ เพราะฉะนั้นวันนี้ขอบคุณทุกคนที่มาติดตามรับชม ถ้าชอบนะครับถ้าชอบช่องแมวแคสโซนไทยแลนด์ชอบอุบลนะครับ อยากรู้จักอยากเป็นเพื่อนกับอุบล อุบอุบลเป็นตัวเมียนะคะเป็นแมวเพศเมีย คุณผู้ชมก็กด subscribe กดกระดิ่งเอาไว้ได้ที่ช่องแมวแคสโซนไทยแลนด์นะครับ กับดินพัชราพลด้วย เดี๋ยวจะมีความสนุกสาระและความบันเทิงมาฝากกัน ฝากด้วยนะครับ วันนี้ขอบคุณทุกคนที่มาติดตามรับชม สวัสดีครับ